بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلال وكمالك على زين عبادك أشرف عبادك أهل العرب والعجم وإمام الطيبة والكرم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم شرفا يا رب كرما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا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

não, não. não. เสียงไปนิดหนึ่งแต่พอลงไปข้างล่างปรากฏว่าได้เห็นธงธงชาตินะธงประจำชาติของเรา ก็คือเทิมไตรงของขบวนแห่ของเจ้าบ่าวซึ่งขณะนี้นั้นได้เดินทางมาถึงยังบริเวณบ้านของเจ้าภาพแล้วนะครับ ก็ในนามของเจ้าภาพนะครับ ก็ขอน้อมเรียนเชิญนะต่อบรรดาญาติพี่น้อง แล้วก็แขกผู้มีเกียรติของเราที่เดินทางร่วมมากับขบวนแห่ของเจ้าบ่าวในวันนี้เฮ้ยอ้อมได้หรอ ได้ได้โอ้ไมด้ไังได้ นะก็ขอเรียนเชิญนะครับบรรดาญาติพี่น้องและก็ใครผู้มีเกียรติของเราที่เดินทางร่วมมากับกระบวนแห่ของเจ้าบ่าวในวันนี้ ก็ขอน้อมเรียนเชิญด้วยความเต็มใจนะครับด้วยความเต็มใจก็คิดว่าคงจะนำทีมด้วยกับท่านอิหมัมประจำมัสยิดนะได้ข่าวข่าวว่าจะเป็นอิหมัมที่มาจากมัสยิดเสียอารุนอิสลามนะถ้าเสียอารุนอิสลามก็คงจะเป็นท่านอิหมัม ก็คงจะเป็นทีมงานของท่านอิหมัมโสพลจินดานารีนะครับนนี้ก็เคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยสอบ แล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยสอบที่ 17 นะ ก็คิดว่าคงจะเป็นคณะ แล้วก็ทีมงานที่มาจากมัสยิดอารุอิสลามนะครับแล้วก็การที่มาก็คิดว่าคงจะเป็นอิหมัมโสพลจินดานารีได้ข่าวว่าจะสังกัดอยู่ที่มัสยิดนั้นนะครับ หรือว่าประเทศร้านของมัสยิดนั้นนำมาก็คิดว่าอีกสักครู่หนึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะได้ขึ้นสู่บนบ้านสภาพของเราทุกท่านเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้นำธรรมะของไทยมาพ่อให้กับครอบครัวใหม่ก็คือครอบครัวของเจ้าบ่าวและเจ้าสาววันนี้ และเจ้าสาวของเราในวันนี้เจ้าบ่าวของเราในวันนี้ก็รู้สึกว่าคู่และก็พร้อมที่จะเป็นสามีที่ดีของภรรยา และก็เป็นภรรยาที่ดีของสามี และอนาคตต่อไปข้างหน้าก็คงจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ทุกคนมีความคาดหวังกันไว้แต่ก็รู้สึกว่าได้รับสิ่งต่อเรื่องกันมาก่อนทางเจ้าหน้าแล้วก็ทางคณะที่เดินทางร่วมมากับสบุนรถนะ เมื่อวางแล้วจะเอาอย่างไรก็จะลงไปที่ต้นรับรองหรืออย่างไรถ้าหากว่าบนบ้านของเราก็กว้างพอนะในการที่จะให้การต้อนรับแล้วก็ทางอาหารเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนเดี๋ยวก็จะหาสถานที่เก็บนะครับ ครับ